Stop expecting start accepting ระหว่างฟัง มีสติด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ testing testing one done bay โอเค สวัสดีค่ะ อุงอิงค่ะ ในคลิปนี้นะคะ เรามาว่ากันต่อในเรื่องของ MBTI cognitive functions ศาสตร์ในการพัฒนาตนเอง ทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ศึกษาเพื่อไม่ให้ติดกับดักความเป็นไทป์ เข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเขา เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้ กับ Loop in the Grip ฉบับย่อค่ะ What is ติด loop What is ติด grip อะไรคืออาการของ being in the loop being in the grip เขาพูดอะไรกันเราเราไม่รู้เรื่องเลยอะ ถ้าจะให้พูดภาษาบ้านๆนะคะ แปลตามตัวเลยเนาะ in the loop มันก็คือการวนลูปวนวนวนวนวนเริ่มต้นใหม่เป็นวงกลม in the grip คืออาการที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆ ของตนเองได้อีกต่อไป เหมือนกับ expression ของภาษาอังกฤษที่ว่า I'm losing my grip คือฉันทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันเกินไปแล้วเฮ้ย ซึ่งในแง่มุมของ cognitive functions ก็คือ ความ unbalance ความไม่สมดุล ความหนักที่เราฝืนตะบี้ตะบันใช้มัน ใช้ไปเรื่อยๆเรื่อย ๆ จนตัวเรา พังในที่สุด ถ้าพูดในแง่มุมทางการแพทย์ มันก็คือ mental fatigue เพราะว่าสมองทำงานหนักมากเกินไป มันถูกใช้งานจนเหนื่อยอ่อน ในเรื่องในด้านที่เราโฟกัสมากเกินไปหน่อย ใช้สายตามากเกินไปหน่อย ใช้ร่างกายมากเกินไปหน่อย สรุปง่ายๆ ก็คือใช้ทุกอย่างมากเกินไปนะคะทำให้เกิดอาการ burn out burn out พลังงานในร่างกายจึงไม่เกิดการไหลเวียนเปลี่ยนถ่าย มันอาจจะมีอาการอุดอู้ ถูกสกัดกัน้น หรือถูกปล่อยให้รั่วไหลออกไปมากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่อาการนอนไม่หลับ ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ หรือมีปัญหากับการนอน หรืออาการซึมเศร้า เดี๋ยวจะมา break it down กันให้ฟังนะคะ ว่ามันพังยังไง มันอันบ l ล n c e ์อย่างไร อย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะคะ ว่าในสมองของคนทุก ๆ type คนทุกๆ type ได้เป็นมนุษย์นะคะ ก็จะมี cognitive functions ประจำ type 8 ตัว เรียงกันอยู่ เป็นเซตของตัวเองประจำ type ของคุณมันมาแบบนั้นอยู่แล้วเนาะ สำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบว่า cognitive functions คืออะไร สามารถตามไปดูได้ที่ลิงก์นี้นะคะ ส่วนถ้าคุณยังไม่ทราบนะคะว่า type ของคุณมี cognitive functions ตัวไหนบ้าง type ไหนมี cognitive functions อะไรกันบ้าง Google เลยค่ะ โทรศัพท์มีเน็ตเนาะพึ่งพาตัวเองเนาะมีคำตอบให้นะคะ ซึ่งในการที่เราหา type MBTI ของเราเจอแล้ว จะทำให้เราสามารถมองเห็นแพทเทิร์นประจำ type ของเรา หรือประจำ type นั้นๆ ได้มากขึ้น จากการทำความเข้าใจ cognitive function ประจำ type ของเขานั่นเอง ถ้าโชคดีนะคะ คุณจะเข้าใจตนเองแล้วก็ผู้อื่นมากขึ้น แต่ถ้ายังไม่เข้าใจ หายใจลึกๆนะคะ เปิดใจกว้าง ๆ เพราะว่าบางเรื่องเนี่ย มันอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยเซตความรู้ ทฤษฎี สมองในด้าน logical อาจจะยังไม่พอ มันต้องมีสมองทางด้านอิโมชันอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ คุณอาจจะต้องเข้าใจมันด้วยใจนะคะ เข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะ มนุษย์เราทุกคนนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ฟังก์ชัน ที่เป็นทั้ง introverted functions และ extroverted functions สลับกันไปมา เพื่อเบรกกันไปมา เหมือนเป็นขั้วบวกกับขั้วลบ เพื่อให้เกิดวงจรที่สมบูรณ์ มีการส่งออก มีการรับเข้ามา พลังงานจึงไหลเวียนได้อย่างปกติ อันนี้นะคะก็ตอบคำถามมีครั้งหนึ่งเคยเห็นคอมเมนต์นะเขาถามว่าอ้าว แล้วทำไมมันไม่เรียงแบบว่า n i s i t i f i เลยล่ะ หรือไม่ก็ f e s e n e t e อย่างเงี้ยไม่ได้หรอ สงสัยเขาคงอยากให้เรียงให้มันสวยๆ มั้งคะเนาะคำตอบก็คือไม่ได้นะคะ คุณจะอยู่แต่โลกภายใน ด้วยการใช้ฟังก์ชันที่เป็น introverted functions อย่างเดียวไม่ได้ พลังงานของคุณจำเป็นที่จะต้องถูกส่งออกมาบ้าง ด้วยการใช้ extroverted functions ประจำ type ของคุณ หรือคุณไม่สามารถที่จะ depend on การตอบสนองจากโลกภายนอกอย่างเดียว it just can't be คุณไม่สามารถใช้ extroverted function อย่างเดียวได้ เพราะว่าถ้าใช้แบบนั้นเนี่ย อาจจะเข้าขั้น ป่วยค่ะ มันไม่ปกติแล้วค่ะ คือตัวเบรกมันหายไปหมดเลยอะเดี๋ยวมาฟังกันว่าทำไมนะคะใจเย็นๆ เนาะ เอาเป็นอาการติดลูปก่อนแล้วกันนะคะ การติดลูปหรือว่า being in the loop มี 2 กรณีด้วยกันนะคะ กรณีที่ 1 ค่ะ เกิดจากการที่เราพึ่งพิงเพียง internal stimuli หรือสิ่งกระตุ้นภายใน แล้วไม่สนใจโลกภายนอกเลย ไม่มีอะไรส่งต่อไปภายนอกเลย แม้แต่การพิมพ์ การแชร์ การพูด การแสดงปฏิกิริยาอะไรสักอย่าง มันไม่มีการสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมเลย ก็ทำไมต้องบอกใครอะทำไมต้องเจอใครอะ เรื่องของฉันปะก็ฉันอยู่ของฉันได้ ฉันก็รู้สึกของฉันได้คนเดียวอะจนทำให้เป็นลูปวนอยู่ภายในในเนี้ยค่ะ โดยที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากภายนอกเลย กรณีที่2นะคะ ในกรณีของคนที่มีความถนัดแบบ extroverted ที่พึ่งพิงเพียง external stimuli หรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอก สิ่งเร้าจากภายนอก พึ่งพิงแต่ภายนอก พึ่งพิงแต่ผู้อื่น โลกต้องรู้ พลังงานของฉันจะต้องถูกส่งถ่ายออกไป เพื่อที่ฉันจะได้สู่พลังงานนั้นกลับมา พูดเยอะๆๆ ๆๆแชร์เยอะๆๆ ๆๆโพสเยอะๆๆเยอะในหัวก็คิดแล้วแล้วก็ต้องเอาออกมาเยอะๆๆๆๆโลกต้องรู้ โอเค เห็นภาพเนาะ ออกมาเรื่อยๆ เพราะว่าต้องการการตอบสนองจากโลกภายนอกนั่นเอง ต้องการการตอบสนองจากผู้อื่นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ กดเลิฟ กดโกรธ กดหัวเราะ กดร้องไห้ กดแชร์ คือมันมาจากคนอื่นยังไงคะ เราไม่ได้โพสต์แล้วก็กดไลค์ด้วยตัวเอง แต่ถ้าเป็นการโพสต์แล้วเปิดเป็น private ไว้เนี่ย นั่นแปลว่าคุณไม่ได้ต้องการการตอบสนองจากภายนอก ถูกต้องไหมคะ แต่ถ้าคุณเปิดโพสต์เป็นสาธารณะเมื่อไหร่ แล้วคุณต้องการการตอบสนองจากภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ดิฉันได้กล่าวมา การคอมเมนต์การกดอะไรต่างๆ คือเป็น reaction something จากผู้อื่น you know what I mean เห็นภาพเนาะนั่นแหละค่ะ นั่นคือสิ่งที่เติมพลังงานให้แก่คน extrovert ในขณะเดียวกันคนที่เป็น introvert ฉันก็ต้องการให้คนกดไลค์คอมเมนต์หรือว่ากดแชร์บ้างในบางทีนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ ที่มีคอมเมนต์หรือว่ามีการตอบสนองกลับจากโลกภายนอกมากเกินไป เขาจะเริ่มรู้สึกอึดอัด จะเริ่มรู้สึกอยากหนีหายไป กลับไปสู่โลกส่วนตัวของเขาในที่สุดเห็นภาพเนาะหรือสำหรับคนที่เป็น e x t r a v e r t นะคะ การที่เอาตัวเองออกมาเพื่อรับพลังงาน หรือการตอบสนองจากภายนอก เพียงทางเดียวมากเกินไป จนไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับตัวเองได้ มันก็จะวนลูป e x t r a ิร r ดอยู่แบบนี้ค่ะ วนไปเรื่อย ๆ ต้องการไปเรื่อย ๆ ต้องการไปเรื่อย ๆ ไม่ เคยพอลูป e x t r a ิร r ดนี้นะคะ เหมือนกับการที่เราหายใจเข้าอย่างเดียว หายใจออกกระปิดกระปอย ไม่รู้จะเอาเข้าอย่างเดียวก็ มันได้เหรอคะ มันก็ไม่ได้เนาะ หรือเราหายใจออกเพียงอย่างเดียว เราไม่เอาเข้าเลยไง มันก็ไม่ได้ปะวะแกมันก็ไม่สมดุลแล้วค่ะ ยิ่งถ้าเป็นบ่อยๆ ทีๆแล้วก็สะสมนานๆ สมองจะเริ่มทำงานผิดปกติ สารเคมีต่างๆ ในสมองก็จะเริ่มรันไม่ค่อยปกติ ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆ ติดลูปร่องเดิมบ่อยๆ โดยที่ไม่รู้ตัว จะเป็นอะไรที่อันเฮลตี้มากๆ ค่ะ for example ESFP Cognitive Function นะคะจะมี SE FI TE และ NI Type ESFP มีความถนัดแบบ extrovert นำ นั่นก็คือ SE ที่เป็น dominant function SE กับการอยากที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ บรรยากาศใหม่ๆ ต้องการกระทบ ต้องการสัมผัสกับอะไรใหม่ๆ แสงสีเสียง ต้องการที่จะเอาตัวออกไป รับการตอบสนอง ต้องการรับพลังงานจากโลกภายนอก ESFP นะคะ มี FI เป็นตัวเบรก fi ที่เป็น introverted function ซึ่ง auxiliary functions หรือว่า cognitive function ที่อยู่ในตำแหน่งที่ 2 มันก็เหมือนกับการเอามือไปกั้นการเหยียบเบรก มันเป็นตัวเบรกค่ะ ตัวเบรกความมากเกินของตัวแรกที่ทำให้เพลิดเพลิน ตะเลิดเปิดเปิง จนข้ามตัวที่ 2 ไปแล้วไปใช้ตัวที่ 3 แทน เพราะอะไร เฮ้ย ออกไปรับพลังงานข้างนอกแล้วด้วยการที่ใช้พลังงานของตัวเองมากมายขนาดนั้น ร่างกายของมนุษย์เราเหนื่อยเป็นค่ะ พลังงานมีวันหมดไป แต่เมื่อเราไม่รู้ตัว แล้วปล่อยให้ SE dominant ทำงานไปเรื่อยๆ เมื่อไม่รู้ตัวว่า อ้าว เหนื่อยแล้วต้องพักหรอ เมื่ออยู่ในสภาวะที่ติดลูป ESFP ก็จะหาทางออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นวังวนเป็นลูปเหมือนหนูติดจันเมื่อ ESFP ไม่เอา FI อ่ะ ไม่เห็นจำเป็นต้องมาอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกไม่เห็นต้องมาทำความเข้าใจอะไรตัวเองของฉันมากมายเลย น่าเบื่อจะตายไม่ต้องอยู่กับตัวเองมากนะก็ได้ ไม่ต้องการตรวจภายในอยากมุ่งออกไปข้างนอกมากกว่ามันต้องออกไปข้างนอกเดชใช่ปะร่างกายก็ต้องรับพลังงานจากภายนอกใช่ปะต้องออกเลยต้องออกไม่ออกมันจะตายแล้วเนี่ยและ FI ที่น่าสงสารก็ถูกถีบให้ตกกระป๋องไป แล้ว ESFP ก็กระโดดข้ามไปใช้ TE ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ จัดการ ซะให้เรียบร้อย ให้เกิดรูปธรรม let's go อ่ะ ทีนี้ย้อนกลับไปที่องอิงเมนชั่น เมื่อสักครู่นี้ว่าอะไรนะ ถ้าเล่นไม่กลับเข้ามาเติมพลังงานให้กับตนเองเลย ไม่กลับมาเติมพลังงานจากภายในของตนเองเลย มันก็คือการพักผ่อนนั่นแหละค่ะ การกลับมาบ้านในพื้นที่ส่วนตัวของเรา ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง หรือว่านอนหลับวิเคราะห์อะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านมาแล้ว สะท้อนกับตัวเองเนี่ย ซึ่งมันไม่มีเลย หรืออาจจะมีน้อยมากๆ พลังงานของเรามีวันหมดไป เมื่อ ESFP ตะบี้ตะบันใช้พลังงานของตนเองอยู่แบบนั้น เอาตัวออกไปข้างนอกเพื่อไปรับพลังงานจากภายนอก และรอรับการตอบสนองจากภายนอก เอะอะออกเอะอะออกเอะอะออกเวลาที่ออกไปข้างนอกมันก็ต้องใช้ energy ค่ะ ลองมีสติอยู่กับตัวเอง แล้วลองสังเกตดูสิคะว่า คุณรู้สึกเหนื่อยบ้างหรือเปล่า ESFP หรือว่า type ไหน ๆ ก็ต้องพักผ่อนนะคะนะ แล้ว TE ของ ESFP อยู่ลำดับที่ 3 แน่นอนค่ะว่า ความแข็งแรงมันก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ รวมถึง extrovert ที่มีความถนัดไทป์อื่นๆด้วยเช่นกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็น TE NE หรือว่า FE ลองดูเนาะ ลอง pause and reflect หยุดช้าลงสักนิด แล้วลองอยู่กับตนเองดูบ้าง ลองฟังเสียงตัวเองดูบ้าง ลองคิดไตรตรองก่อนที่จะแชร์ออกมาบ้าง ลองเรียบเรียงก่อนหลัง ดูบ้างเนาะจะได้ไม่พูดวกไปวนมาเอาที่มันสำคัญสำคัญ อันไหนไม่สำคัญก็ไม่ต้องพูดก็ได้เนาะเออ อันนี้เริ่มส่วนตัวแล้ว ออกไปข้างนอกเยอะๆเยอะๆๆ บ่อยๆ นานๆ ไปเที่ยวทุกวันทุกคืน นอกจากเปลืองพลังงานแล้วนะคะ ยังเปลืองเงินทองด้วยดิฉันไม่ได้ห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอก หรือห้ามไม่ให้พูดหรือห้ามไม่ให้แชร์นะคะ ฟังให้เข้าใจด้วยนะดิฉันบอกว่าให้ทำได้ แต่ว่าพอดีพอดี พอดีพอดี you know what I mean ไม่มากไป ไม่น้อยไป ตรงกลางเนาะหาทางสายกลางให้เจอ จะได้ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก็ลองกักเก็บพลังงานของเราไว้ดูบ้างนะคะมันอาจจะช่วยอะไรได้บ้าง ลองดูนะ หายใจเข้าลึกๆนะคะไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะมันดีกับตัวคุณค่ะ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะคะอ่ะ more example สมมุติว่าองค์อิงเป็น introvert ไม่ต้องสมมติก็ได้ค่ะองค์อิงเป็น introvert หรือท่านอื่นๆนะคะที่มีความถนัดตัวแรกเป็น introvert ในทางคล้ายๆกัน introvert ก็จะมีเซต cognitive functions ที่เริ่มด้วยตัวที่เป็น introverted function เพราะฉะนั้น introvert เขาก็จะถนัดอะไรๆที่เป็น introvert ที่เกิดขึ้นในโลกภายใน ในพื้นที่ส่วนตัวของเขา in here ยะ S I N I F I หรือ T I ก็ไม่ต่างกันนะคะ ดิฉันเคยเมนชั่นไปในคลิป introvert versus extrovert ไปแล้ว ว่าสมองของคนตัวไอเนี่ย พร้อมที่จะจำศีลได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นมกรากุมภา มีนา มีนาเมษา ฉันก็อยากที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียว ถึงจะมีคนอยู่ข้างๆ แต่สุดท้ายแล้ว การที่ฉันจะฟังก์ชันตัวเองได้ มันก็คือการที่อยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบ และแน่นอนนะคะที่มนุษย์ introvert โดยทั่วไปก็จะชอบใช้แต่ฟังก์ชันที่เป็น introverted functions ก็ไม่อยากตอบสนองกับใครอะ่ะไม่อยากพูดไม่อยากแชร์ ไม่อยากเขียน ไม่อยากเอาอะไรออกมาเลยอะ่ะก็ไม่อยากบอกมีอะไรบ้างฉันก็เพลิดเพลินของฉันได้ในหัวของฉันฉันอยู่ของฉันฉันฟังก์ชันของฉันคนเดียวได้ ฉันไม่ต้องการการตอบสนองจากภายนอกเยอะแยะมันอึดอัดอยู่น้องก็นี่เรื่องของฉัน เธอจำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรของฉันเยอะแยะ for example INFP cognitive function ของ INFP นะคะก็จะมี FI NE SI TE INFP นะคะมี FI ที่เป็น dominant function ทำให้ INFP prefer ที่จะอยู่ในโลกภายในของเขา ในโลกความรู้สึกของเขา การตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับเขา ค่านิยมส่วนตัวของเขา ก็เรื่องของฉันน่ะปะจบเลิก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่งมันเกิดขึ้นภายในอยู่แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ซึ่งอาการติดลูปก็คือ INFP ใช้ cognitive function ตัวที่ 1 FI แล้วมองข้าม cognitive function ตัวที่ 2 ที่เป็น extroverted function อย่าง NE แล้วข้ามไปใช้ SI ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เคยได้รับมา ความทรงจำเดิมๆ ที่ค้างๆ อยู่ภายใน ความผิดพลาดต่างๆ ก็จำได้ ซึ่งมันถาโถมเข้ามาจากภายใน ผนวกกับ FI นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยมส่วนบุคคลมันก็ปุ๊กปุ๊กปุ๊ก อยู่ภายในเนาะมันไม่ได้รับการซัพพอร์ตจาก NE เลย ไม่ได้รับการปล่อยออกมาเลยเรื่องของฉันน่ะ มีใครอยากรู้ด้วยเหรอ ไม่สำคัญหรอก ซึ่งในอนาคตนะคะ ไม่ว่าจะเป็น INFP หรือว่า ISFP ที่มี cognitive function FI dominant ถ้ายังคงวนลูปอยู่แบบนี้แล้วก็ ความรู้สึกต่างๆ หรือว่าความคิดของคุณก็จะยิ่งถูกนำออกมาได้ยากมากขึ้นค่ะ จนทำให้เกิดความกดดัน ความเครียดสะสม ก็ไม่รู้มันจะพูดยังไงอะทำไมต้องมาขยันขยอด้วยอะเฮ้ยแต่แกจะนั่งเงียบๆอย่างเดียวไม่ได้เว้ยแล้ว SI ที่อยู่ลำดับที่ 3 ของ INFP มันแย่มากเลยค่ะคุณหมอ แล้วก็ไปฝืนใช้มันอยู่แบบนี้ตัวที่ 1 ตัวที่ 3 ตัวที่ 1 ตัวที่ 3 มันเหมือนเป็นการตกร่องแผ่นสะดุดไปต่อไม่ได้สำหรับ introvert ทุกๆ ท่านนะคะ อย่าใช้การ์ด ไม่มีใครเข้าใจฉันเลยอ่ะอ้าวก็คุณไม่บอกไม่สื่อสารใครจะเข้าใจไม่มีใครสามารถอ่านใจคุณออกได้ ไนะคะ ถ้าคุณไม่พูดสื่อสารออกมา ชอบไม่ชอบ ต้องการอะไรก็ต้องบอกเนาะอาจจะไม่ต้องทำเยอะแบบคน e x t r ว v e r t แต่ก็ทำบ้าง เอาพลังงาน ส่งออกมาบ้างทำแต่พองามกรุบกรุบยังมีคนอื่นๆนะคะที่พร้อมจะรับฟังเรื่องราวของคุณอยู่ มันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็น คำพูด เขียนไดอารี่ไหมล่ะ วาดรูปเนาะ ลองนำพามันออกมาเนาะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณคิดว่าคู่ควรแล้วกัน ลองดูค่ะ ความรู้สึกความคิดมันจะได้ไม่อุดอู้อยู่ภายในเพียงอย่างเดียว ซึ่งคน introvert คุณจะใช้แต่ introverted functions ไม่ได้ ไม่งานปอสดอพเด มันก็เลยต้องมี extroverted functions มาลดหลั่น และส่งออกพลังงานของคุณสู่ภายนอกบ้าง ความรู้สึกและความคิดเห็นของคุณ มีค่า เช่นเดียวกับทุกๆ คนค่ะ ซึ่งอาการติดลูปของคน introvert คล้ายกับอาการทางจิตประเภทหนึ่งนั่นก็คือ schizophrenia ทำให้อาจมีอาการประสาทหลอน หูแว่วหลงผิด พูดน้อยเฉื่อยชา แยกตัว หรือมีปัญหาทางด้านการแสดงออกทางพฤติกรรม การสื่อสารเป็นต้น เดี๋ยวแถมอีกหนึ่ง example นะคะ ESFJ cognitive function ของ ESFJ ก็คือ F E S I N E T I ESFJ ถนัด FE การฮาร์โมนี การประสานไมตรีฟังก์ชันในการตัดสินใจ มุ่งทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อผู้อื่น สู่ภายนอก ต้องทยานออกไปทั้งตัวและหัวใจ ไปคอนเน็กกับผู้คน พยายามอ่านใจคน อ่านความต้องการของเขา เข้าใจความรู้สึกของเขา ซึ่งอาการติดหลูกของ ESFJ ก็คือ การที่ใช้ FE ตัวที่ 1 แล้วข้าม SI ตัวที่ 2 ไป แล้วไปใช้ NE ตัวที่ 3 เลย NE ตัวที่ 3 การรับข้อมูลที่มาจากจินตภาพญาณทัศนะองค์ความรู้ ข้อมูลที่เป็นนามธรรม มโนภาพที่มันอยู่ในหัวโยงใหญ่เต็มไปหมดฟุ้งเพอร์เชอร์เชื่อมโยงต่อยอดกันไปมา ไอเดียที่ 1 แตกไป 2 2 แตกไป 3 3 แตกไป 4 4 แตกไป5แตกไป6 6แตกไป7แล้วมันไม่สรุปมันไม่จบสักทีค่ะ และแน่นอนค่ะ NE เป็น extroverted function ความคิดไอเดียต่างๆ ที่มันฟุ้งมันแตกออกมาต่างๆ มันต้องได้รับการตอบสนองจาก ภายนอกนั่นก็คือการพูดเป็นต่อยหอยออกมาให้คนอื่นเขาได้ยินด้วยมีอะไรก็ต้องเอาออกมาแลกเปลี่ยนแชร์ ต้องเสวนา ตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยก็ยังไม่หยุด พอเอาออกมาเยอะๆๆ ๆๆเข้า เพื่อเชื่อมโยงกับผู้อื่นเพื่อแชร์ให้ผู้อื่น ให้กับมนุษย์คนอื่นๆ ได้รับรู้รับทราบ และเพื่อต้องการได้รับการตอบสนองกลับมา ไม่มากก็น้อย แล้วแต่ตัวบุคคลและถ้าฝืนใช้ FE ตัวที่1 บวกกับ NE ตัวที่ 3 ไปแบบนี้พูดเยอะๆ แชร์เยอะๆทำเพื่อผู้อื่นเยอะๆ ก็เหนื่อยเป็นค่ะ อย่างที่เคยเมนชั่นไปในคลิป introvert versus extrovert ว่าคน extrovert ต้องการพลังงาน ต้องการการกระตุ้นจากภายนอก ต้องการการตอบสนองจากภายนอก ก็เลยอยู่กับตัวเอง หรืออยู่กับโลกภายในของตัวเองไม่ค่อยได้ และถ้ามันติดลูปอยู่แบบนี้ อาจทำให้คนรอบข้างปสอดอได้ ก็มันไม่ถนัด introverted function นี่นา ไม่ถนัดก็ต้องพยายามหน่อยนะคะ มันจะได้สมดุลจะได้บาลานซ์นะคะ ดังนั้นนะคะเราจึงต้องพยายามและต้องฝึกทั้ง introverted และ extroverted function ให้ถูกใช้ได้อย่างควบคู่กันแล้วก็ตีคู่กันไป มีสติรู้เท่าทันในความรู้สึกและสังขารของตนเอง อย่าให้มัน unhealthy นักนะคะ ไม่งั้นสมองสมองไปหมดค่ะ เราก็ปสดคนข้างๆ ก็ปสด ปสดกันทั่วหน้าเอ้ยประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับอาการติดลูปค่ะ ถ้าใครอยากทราบ t y ป e อื่นๆนะคะก็ลองเอา cognitive functions ของ t y ป e นั้นๆนะคะมา าเชื่อมโยงกันดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในหัวของเขา ลองไปถอดรหัสลองไปแกะดูนะคะ สนุกค่ะ